ในการปรับแต่งผลงานเพิ่มเติม เราจำเป็นจะต้องเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆลงไป เพราะถ้าหากเราไม่เพิ่มองค์ประกอบอื่นๆลงไป ผลงานของเราก็จะเป็นผลงานที่ไม่มีจุดเด่น ไม่มีจุดสนใจ วิธีการเพิ่มองค์ประกอบง่าย ๆ ก่อนอื่นเราควรจะเพิ่มองค์ประกอบพื้น ที่จะรองรับผลงานของเราก่อน วิธีการคือ ให้เรากดชิปค้างไว้ แล้วกดปุ่ม S จะปรากฏหน้าต่าง snap ขึ้นมา เลือกเคอร์เซอร์ให้ไปอยู่ที่เซนเตอร์ เลือกเสร็จปุ๊บ กดปุ่มชิปค้างไว้ แล้วกด A เป็นการเพิ่มวัตถุ เราจะเพิ่มวัตถุ mesh plane เมื่อเพิ่มวัตถุแล้ว จะพบว่าวัตถุจะอยู่ตรงกลาง ขอขยับก่อนนะครับ เลือกวัตถุอยู่ตรงกลางของแผ่นพอดี ให้เราทำการขยายวัตถุนี้ โดยการกดปุ่มคีย์ลัด S หรือ Scale จะทำการขยายแผ่นวัตถุให้เต็ม ให้เราทดลองขยับวัตถุ กดปุ่มเมาส์กลางค้างไว้ แล้วขยับดูว่าวัตถุของเราเป็นอย่างไร จะพบว่าลูกบอลจมลงไปในพื้น ซึ่งเราต้องปรับแต่งตรงนี้ก่อน วิธีการเลือก แล้วก็จับลูกบอลให้คลิก วาที่ลูกบอลกด G หรือ Grape จับเพื่อเป็นการขยับตามแนวครับ ขยับให้ลูกบอลวางอยู่ในบริเวณที่เราต้องการ เราอาจจะตรวจสอบการวางของลูกบอล จากมุมมองของกล้องก็ได้นะครับ กด 0 เห็นว่าลูกบอล จะอยู่ในบริเวณกล้อง แต่ยังไม่เต็มใบนัก เดี๋ยวเราจะมาทำการปรับกันทีหลังนะครับ ตอนนี้ให้เราสร้างลูกบอลเพิ่มก่อน การสร้างลูกบอลเพิ่ม เราจะใช้คำสั่ง duplicate ให้คลิกที่ลูกบอลเลือกไว้ แล้วไปที่คำสั่ง duplicate ด้านซ้ายมือ คลิกหนึ่งครั้งจะมีลูกบอลปรากฏขึ้นมา เราจะทำการจัดวางลูกบอลประมาณ 4 ลูกนะครับ เมื่อสร้างลูกบอลมาแล้ว คลิกที่ลูกบอลแล้วกดปุ่ม S เป็นการย่อหรือขยายลูกบอล ตามความต้องการจะทำไว้สัก 2 ขนาด หากลูกบอล มีลักษณะเบี้ยวเหมือนลูกรักบี้เป็นวงรีแบบนี้แสดงว่ามุมมองของเราเป็นแบบ perspective user perspective ให้เราเปลี่ยนเป็นมุมมองเป็นแบบ user auto เราจะมองขนาดได้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น โดยกดคีย์แพดเลข 5 ครับ จากนั้นเลือกขยับลูกบอล ให้มาอยู่เป็นกลุ่มอย่างสวยงามตามจินตนาการ หากต้องการหมุนลูกบอล กดปุ่ม R ลูกบอลก็จะหมุนครับ แนะนำให้ทดลองขยับ จะได้งานที่ดูเป็นธรรมชาติขึ้นครับ ตรวจสอบการลอยของลูกบอลให้ดี ว่าลูกบอลของเราจมลงไปในพื้นผิวหรือไม่ ถ้าจมให้ขยับครับ ถ้าลอยก็ดันลงมา ทดลองหมุนตรวจสอบดูครับ จะเห็นว่า กล้องของเรา ตอนนี้ เวลาส่องไปยังวัตถุจะได้วัตถุที่ไม่เต็มครับ หากต้องการจะให้กล้อง มีการแผนภาพวัตถุสวยๆ เราจำเป็นจะต้องเลือกหน้าต่างของกล้องเพิ่มขึ้นมา ให้เปิดหน้าต่างกล้องเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้าต่างครับ คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านบน ลากมาด้านซ้ายจะมีหน้าต่างเพิ่มอีกหนึ่งหน้าต่าง ให้เราเปลี่ยน จาก Camera Perspective ให้กลายเป็นมุมมองของผู้ใช้ครับ กดเบอร์ 7 จะเป็นด้านท็อปนะครับ หรือด้านบน ตอนนี้เราจะมีหน้าต่างอยู่ 2 หน้าต่างหรือหน้าจอ ให้เราดูหน้าจอด้านขวา สามารถสกอร์เมาส์ซูม หรือขยายได้ ส่วนที่มีความสว่างคือส่วนที่กล้องมองเห็นครับ ถ้าเราต้องการจะปรับมุมกล้อง เราก็ต้องมาปรับมุมกล้องทางหน้าต่าง ด้านซ้าย ซึ่งเป็นหน้าต่างที่มุมมองจากด้านบน คลิกขวาที่กล้องกด G ลองขยับกล้องดูครับ จะพบว่า เมื่อกล้องขยับ หน้าต่างด้านขวาก็จะขยับตามครับ ให้เราปรับแต่งตามความเหมาะสม เราอาจจะเปลี่ยนเป็น มุมกล้อง ด้านหน้า ด้านข้าง ขยับให้เห็นวัตถุครับ เมื่อขยับเสร็จแล้ว ให้ทดลองเรนเดอร์ดู กด F12 เมื่อเรนเดอร์แล้ว เราจะพบว่าภาพ ที่เกิดจากการเรนเดอร์ มีเงามืดมาก ความสว่างไม่เพียงพอ และตัวลูกบอลก็ยังมีเหลี่ยมมุมมาก ทำให้ดูไม่สวยงาม เรามีวิธีการแก้ไขดังนี้ครับ ให้เราเลือกวัตถุที่เราต้องการจะปรับแต่ง ไปที่เครื่องมือ modifier คลิกที่ add modifier มองหาคำว่า subdivision surface คลิก subdivision surface จะเห็นว่าลูกบอลกลมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ทดสอบเปรียบเทียบกับลูกบอลที่ยังไม่ได้ทำ subdivision surface กด F12 เห็นว่าลูกบอลกลมขึ้นนะครับ ทำกับลูกบอลทุกๆลูก ทดสอบเรนเดอร์ กด F12 จะเห็นว่าลูกบอลทุกลูกกลมแล้ว แต่ยังมีข้อเสียคือ แสงไฟยังไม่สวยงาม การทำแสงไฟในเบลนเดอร์ปกติจะเป็นแสงแบบสปอตซึ่งให้ค่าแสงน้อย ถ้าเราต้องการเพิ่มแสงลงไป ให้มีค่าความสว่าง เท่าๆ กันทั้งฉาก เราควรจะใช้แสงแบบพระอาทิตย์หรือแสงแบบสัน วิธีการคือ ให้เรากดชิป A เพิ่มแสงครับแบบสั่น จะพบว่ามีจุดแสงปรากฏ ให้ขยับจุดแสงตามใจชอบ ทดลองเรนเดอร์ดูอีกครั้ง จะพบว่างานของเราจะมีแสงที่สว่างมาก เราสามารถปรับค่าความสว่างได้ ในบริเวณ property ของ Sun ตรงนี้นะครับ สามารถเพิ่มหรือลดค่าได้ ตามใจชอบ จะเห็นว่าค่าซันหรือค่าแสงอาทิตย์จะเป็นแสงที่สาดลงมาตรงๆ เราสามารถปรับเปลี่ยนค่าแสงให้สวยงามขึ้นได้ตามจินตนาการครับ เราอาจจะเพิ่มค่าแสงหรือขยับปรับเปลี่ยนมุมตำแหน่งของแสง เพื่อลดแสงสะท้อนหรือเงาให้มีน้อยลง ขณะที่เราขยับแสงจะสังเกตว่าคำว่า perspective ที่โชว์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากเราจะต้องกด F12 เท่านั้น เราสามารถปรับค่าเพิ่มเติมได้ โดยไปที่ ปุ่มการตั้งค่า Display ด้านล่างครับ คลิก แล้วเลือกไปที่ Material ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ คอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอสมควร คลิกแล้วจะพบว่า เราจะสามารถเห็นแสงได้เลย เมื่อเราขยับนะครับทำให้เราสามารถ กับประมาณค่าแสงได้ดีขึ้นนะครับ ทดลองกด F12 เพื่อเรนเดอร์ นี่เป็นตัวอย่างการทดลองจัดองค์ประกอบและการปรับแต่งงาน 3 มิติเบื้องต้นครับ